พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน แปลงเศษไม้เหลือทิ้ง สู่สินค้าสร้างกำไร ในการผลิตประตูและหน้าต่างไม้มักเกิดปัญหาเศษไม้เหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนมากก็กำจัดโดยการเผาทิ้งอย่างน่าเสียดายครับ หากมีนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเศษไม้เหลือทิ้งเหล่านี้ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ธุรกิจได้อีกทางหนึ่งครับไอแท็บสวทช ให้คำปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญ ไปให้คำแนะนำแก่บริษัทนราทองพลัสจำกัด ในการนำเศษไม้เหลือใช้ มาผลิตเป็นประตูไม้อัดแผ่นเรียบคุณภาพ รวมทั้งถ่ายทอดกระบวนการผลิตประตูไม้อัดเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเศษไม้ที่ทิ้ง การวางสาย การผลิตการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคของการอัดประกอบ โดยการใช้เครื่องอัดเย็นและเทคนิคการตัดขอบด้วยเครื่องมือดับเบิลเอ็นเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์การผลิตประตูไม้อัดจากเศษไม้เหลือช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและยังสร้างมูลค่าเศษไม้เหลือในโรงงานได้อย่างคุ้มค่าโดยทำกำไรให้บริษัทได้ถึง4.9ล้านบาทต่อปีร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยสวทชและหน่วยงานพันธมิตร